สำหรับประโยค女士们先生们你们好欢迎来到แปลว่า ท่านสุภาพสตรี ท่านสุภาพบุรุษ พวกท่านสบายดีนะคะ ร้านขายของที่ระลึกของเรายินดีต้อนรับค่ะสำนวน女士们先生们แปลว่าท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษคำว่า你们好แปลว่าพวกท่านสบายดีนะคะคำว่า欢迎来到 แปลว่ายินดีต้อนรับสู่คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า的เป็นคำเชื่อมคำนามแสดงความเป็นเจ้าของ คำว่า纪念品แปลว่าของที่ระลึก คำว่า商店แปลว่าร้านค้าสำหรับประโยค你好女士แปลว่า สวัสดีคุณผู้หญิง